อ่าฮ่า Good morning everybody สวัสดีครับผม คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้าอาลีปู่ย่าตายาย ก็มาดีครับ วันนี้เฮียวินจะพาไปฟินกับเกมมาจองเวนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะคุณผู้ชม เรามาดูกันดีกว่าว่าเวอร์ชันแรกจะเป็นอย่างไรนะ เรามาลองเล่นเวอร์ชันแรกกันบ้างนะเกมเกมของค่าย PG นะคุณผู้ชม มากันที่ทุน 1,000เล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา7นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตาม เออไปเลยดีกว่าคุณผู้ชม พูดช้าล่ำนี่ชักช้าล่ำไรไปกันเลยลุยหลับเกมนี้สแกตเตอร์ 3 ตัวนะ เออมีวายมาก่อน ตัวนี้ขอตัวแดงโอ้โหมีวายมารอแล้วสวย แบบนี้อุ้ยตัวแดงแพงสุดนะคุณผู้ชม ชื่อตัวอะไรวะจุ่งลุ่งจิงลิ่งสักอย่างนึงนี่แหละยักเข้เออเฮ้ยมาดีมาดีมาดี เกมนี้มาดีคุณผู้ชมเอาวะเอาวะมาดีไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้อะเออเอาดิเอาดิแตกนอกอย่างนี้ ก็ต้องเข้าฟรีเอาละครับผมวายแถว 2 แถว4ไกลๆได้ใช้ไหมได้ใช้อยู่ แล้วก็วายแถว3แถว4มีมาเชื่อมโอ้โหสุดยอดสวยงามเออต้องงั้นต้องอย่างนั้นแล้วก็สแกตเตอร์ลงมาเกะกะทำไม ไม่ต้องลงมาสแกตเตอร์ไม่ต้องไม่อยากได้เฮ้ย โอเค สวยงามรับรางวัลซูเปอร์ไปสี่พันหนึ่งเจ๊เคขอบคุณมาก เอาวะเอาวะเอาวะมาดีนะสำหรับตัวขอบเหลืองนะ พอโชว์ปุ๊บ จะเป็นหวายให้เลยนะคุณผู้ชม เออ มาตัวจุ่งลุงจุ่งเล่แก้วยังไงต่อมีเชื่อไหม เออครับผม แล้วก็วายแถวสองเออ แถวสามมีวายมารอ นั่นแหละครับผม วายแถวสองกับแถวสี่เฮ้ยสุดยอดแล้วไงต่อแล้วก็ เออไปต่อวายแถวสามมารอแล้วมีตัวเชื่อมไหมมีตัวเชื่อมไม่มีหูวี่เอาวะเอาวะถือว่าเอาวะขอญาตปรับเบ็ดไปที่ 60 คุณผู้ชมทบไปหนึ่งเท่าตัวของเบ็ดเราเออไปที่เป็นยังไงเออเคสวยเห็นทรงเงียบเมื่อไหร่เลิกนะคุณผู้ชม เห็นทรงมาจะเงียบเงียบเมื่อไหร่เลิกเลยนะ นะเริ่มเงียบซะแล้ว ไม่น่าทักไม่น่าทักเรื่องเงียบ เงียบจริงนะเอ้ยแกตเตอร์ข้างบนมาสองตัว เออ ไป โอ้จูงลุงแถวสามโอ้โหวายสามแถวแบบนี้ เด็ดเด็ดสิครับผมสามพันแล้วก็ แล้วก็ไปต่อ ไปต่อแล้วก็สวย แล้วก็ เออสองหมื่นไหมแตกสองไหมสองหมื่นเลิกเอาสองหมื่นเลิกเหมือนกัน เอาดิเอาดินิดเดียวเองนะคุณผู้ชม ขาดอีกเกือบห้าร้อยนะอ่าไม่ต้องซื้อฟรีไม่ต้องเข้าฟรีกันหอกทีเนี้ยยังไงต่อเลิกหรือพอไปหรือพอพอหรือเลิก เอาอีกหน่อย วะ เออไปป่ะ ไปสิ เออ จ้องไร ช่วงเฮ้ยโอ้โหโหเฮ้อุลุปุลุฮูลู เออวายแถวสองสี่เหลี่ยมรออยู่โอ้โหสี่เหลี่ยมเต็มเต็ม แล้วก็หูสองหมื่นห้าคุณผู้ชม เออสวยอขอบคุณมาก เออปะแม่พอเห็นแตกบ่อย เริ่มโลภเริ่มโลภเริ่มแม่งไม่อยากหยุด